คนพิการที่มีความบกพร่องทั้งทางร่างกายหรือจิตใจนะครับ หลายคนมักจะมองข้ามในด้านการศึกษาไป ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคนปกติ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงพรบคนพิการ และในประเทศไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการอยู่หลายแห่งเลยทีเดียวครับ ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่คนพิการจำเป็นต้องทราบ อย่างเช่นโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทย สวัสดีครับผมอาจารย์นรงรัตนโสภารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยจากเด็กพิการจากต่างจังหวัดนะครับประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช็อตเมื่ออายุ 12 ขวบนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยนะครับทำให้ได้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ไอทีพัฒนาตนเองนะครับ แล้วก็ได้รับโอกาสดีจากผู้บริหารโรงเรียนให้ทำงานเป็นครูนะครับทำงานครูมา 18 ปีครับ ถือว่าตัวเองโชคดีมากๆ ที่ได้ทำงานตรงนี้นะครับ เพราะในการทำงานทุกวันเนี่ยได้ช่วยเหลือคนพิการได้ช่วยเหลือน้องๆคนพิการรุ่นน้องของเราเนี่ยให้ได้รับโอกาสที่ดีนะครับ ในแต่ละเทอมแต่ละปีที่เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ จบออกไปเป็นโปรแกรมเมอร์ จบออกไปเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือทำงานใด ๆ ก็แล้วแต่ แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้น มันเป็นความภาคภูมิใจของคนมีหน้าที่เป็นครู วัสดีครับผมอังคเน่งงามศรีครับผมตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่แนนกิเลสคทนิกครับปกติผมเรียนอยู่โรงเรียนปกติ พอมันแบบพอเรียนเรียนพอผมจบมา ผมก็แบบไม่รู้ผมจะไปทำอะไร ก็เลยยายแนะนำให้มาเรียนที่นี่ครับว่าเขามีฝึกอาชีพฝึกอะไรพวกนี้ให้ลองมาเรียนดูอะไรประมาณนี้ครับปกติก็จะซ่อมพวกคารทัสพวกพัดลม เครื่องซักผ้าอะไรพวกนี้เกี่ยวกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับ ส่วนมากก็จะเป็นพวกบริษัทพวกโรงแรมพวกอะไรพวกนี้ที่แบบเวลาเขาของเสียเขาจะยกมาให้ มาซ่อมมั่งบริจาคมั่ง ให้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับ ส่วนแผนกของที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ครับก็จะมีเกี่ยวกับการลงวินโดว์ซัพพอร์ตคอมบอกแบบเปิดไม่ติดมาเป็นอาการไม่ขึ้นจอไม่อะไรเงี้ยก็จะมาจุดนี้เป็นซัพพอร์ตคอม จะมีการลงโปรแกรมลง Windows แล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเสริมอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็กำลังตรวจเช็คโทรทัศน์เป็นโซนไอ้นี่ครับมินิคอมโปแต่บางทีมันไม่มีงานพวกนี้เข้ามา แล้วก็เอาพวกโทรทัศน์พวกคอมพิวเตอร์มาลงตรงนี้ก็ได้นี่ก็เป็นการวัดไฟครับ วัดไฟดูว่ามันมีอาการเสียอะไรตรงไหน ถ้าอยู่ที่บ้านมันก็จะเป็นแบบต้องเปิดร้านเองต้องทำเป็นอันนี้เอง เพราะว่างานบริษัทอะไรพวกนี้มันมันมีแต่อุตสาหกรรมครับ เราไปมันก็ไม่ถนัดเราต้องหาประสบการณ์ที่นี่ก่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมพวกให้เราไปร่วมออกโครงการเล่นกีฬามีชมรมอะไรพวกนี้ครับมีไปโครงการไปแม่แจ่มครับไปแบ่งปันเพื่อน้อง มันจะมีเครือข่ายของเราอยู่ที่นู่นด้วยครับเราก็ไปให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แล้วก็ของอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปออกหน่วยซ่อมครับนี่ครับล่าสุดก็จะไปออกหน่วยซ่อมที่น้ำท่วมภาคใต้ครับฝึกฝีมือตัวเองมันจะว่าเราจบไปแล้วก็มีงานทำอะไรมาเนี่ยเราต้องแบบฝึกฝนไม่ในตัวลองใช้ชีวิตแบบลุยๆลองแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูครับเราคิดว่าเราใช้ชีวิตในสังคมปกติแบบเนี้ยเราก็ลองออกมาลองมาใช้ชีวิตลองมาศึกษาหรือว่า เรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเราดูครับ บางทีก็เหนื่อยมั่งซุกมั่งก็ค่อยๆปรับตัวไปครับ